สว่างใช้ความสว่างล้างอย่างเดียวครับ มีความสว่างเท่านั้นจะจะอะไรจะทำลายความมืดได้ และมีความมืดเท่านั้นจะทำลายความสว่าง เออเอากระบังสิใช่ไหมความใสอยู่ตรงกลางระหว่างมืดกับสว่างอย่างเงี้ยหรือว่าความใสอยู่ตรงกลางระหว่างสุดร้อน ไปหาเย็น หรือสุดเย็นไปหาร้อนเนี่ย เนี่ยมันอยู่ตรงกลางของของสองสิ่งนะครับจำเนาะ นี่ภาษาต้องจำนะครับ สิ่งที่กำลังพูดถึง อยู่ตรงกลางระหว่างรูปกับนามก็ได้นะครับอยู่ตรงกลางระหว่างพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เนี่ย ก็ได้ถ้าจะถ้าจะเล่นภาษากัน แต่ความจริงพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันเชื่อมโยงกันนะครับ มันเชื่อมโยงกันเหมือนกับของแหลมเล็ก สุดไม่บริสุทธิ์ก็จะกลายเป็นบริสุทธิ์อย่างเงี้ยนะก็ให้เข้าใจในภาษาพวกนี้เล่นเล่นดูนะครับ และจะไปตามนี้ได้ ใช้ภาษาใหม่นะครับผมว่านะ